อกนี้ชุดมันเลิศดอกนี้ก็แฮปปี้มิลอยู่เหมือนกันดอกนี้ก็เต็มเต็มนะ เอาเรื่อง เอาเรื่องโอ้โหเอาเรื่อง ได้ใช้อีกโอ้โหเอาเรื่องอืชุดเบิ่มนะดอกนี้ส่วนนี้ของาซอยแดง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 ตารางการจ่ายก็จะมีสัญลักษณ์สแกตเตอร์ สัญลักษณ์ Y นะ ตัวที่แพงที่สุดก็จะเป็นผู้ชายนะ ตัวที่ถูกที่สุดก็จะเป็นเก้านะ หมายเลขเก้านะ นี่ก็จะเป็นรูปแบบการจ่ายนะสแกตเตอร์ก็จะเข้าทั้งหมด 3 ตัวนะ เกมนี้สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะ อ่า ไปกันเลย สำหรับเกมนี้เบ็ดที่ต่ำที่สุดก็จะเป็น 1 บาทนะเบ็ดที่สูงที่สุดก็จะเป็น 400นะ อ่า ขออนุญาตเริ่มที่เบ็ด5บาทเลยแล้วกันนะ ไปที่หนึ่งพันหมุนเลย ไป ทีแรกก็หมายแล้วครับ ไปครับ ไปครับเอาเรี่ยงวิ่งอย่างนี้ ยาวอยู่นะดอกนี้นะ ไปครับ สำหรับเกมนี้บางคนก็อาจจะชอบนะ บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะ แต่ผมนี่ถูกสไตล์เกมนี้อยู่นะโอ้ยดูดิดูดิดูดิดูดิ ก็ดูดิโหไม่ถูกจะตาได้ไงอ่ะเอาเรื่อง เฮ้ยเงียบ เฮ้ย เอเลี้ยงครับเอาเลี้ยง เฮ้ยเอาเลี้ยงนะหลังนี้นะไหลต่อไม่ไหลนะ อุ้ยเคยหลอกเมื่อกี้เต็มกระดานอยู่นะ ยังทรงๆอยู่นะ ดูแบบว่ารูปแบบการการลงมาของตัวอักษรแล้วก็ยังทรงๆอยู่ เอาเรื่องไหลแล้วครับ ไม่ได้ใช้วายข้างบนนะเมื่อกี้ชุดใหญ่อยู่นะ อุ้ยสิบชุดมันเริ่มโอ้ยคิวมาเกมนี้สแกตเตอร์จะเข้าทั้งหมดสามตัวนะ เงียบๆยังไงไม่รู้นะ่ะ เฮ้ย เหลือเก้ารอยหาสิบผมขอขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะ เบ็ดนี้นะทรงทรงอ่ะ เบ็ดเบ็ดนี้ยังทรงทรงอยู่คิดว่ายังโดนอยู่นะไปครับไป เฮ้ย ลงมาดิ ลงมาดิช่องนี้ก็ได้ช่องสุดท้ายนี่แหละมันชอบลงอะลงมาเลย นิดเดียวนะเมื่อกี้ ซีดเลย เอ้ยโอเคมายังได้อยู่ ไหลต่อครับ ยังไง มีต่อไม่มีต่อครับ โอ้ยไม่ไหลนะพี่คูณสี่แล้วด้วยมาเคมาต่อครับ ไหลต่อไว้ ไม่ไหลนะ อุ้ยโห เลยละ ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะขออนุญาตไปที่เบ็ดสิบบาทนะครับ ขออนุญาตเปิดที่แปดสิบหมุนนะออโต้นะขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะครับ ยัดไปเลย เฮ้ยเปิดเทอร์โบแล้วสูบอ่ะโดนสูบอ่ะเฮ้ยคุยตรงนี้ไหลไหมไหลต่อครับ ไหลต่อครับ คูณสามนะครับ คูณสี่นะครับ คูณห้าแล้วครับ ตอนนี้ ยังไงเขาแบบบึ้มบึ้มนาทีได้ไหมเฮ้ยโยอย่างนี้อุ้ยชุดไม่ใหญ่เลยอะชุดเล็กมากเลยอะเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ย โดนดูดแล้วเนี่ยเปิดทูโบเนี่ย ผมไม่ยอมอ่ะผมไม่ยอมอ่ะจะให้ได้อ่ะมามาแล้วครับวายมาแล้วครับ ยังไงดอกนี้ได้ใช้อยู่นะมาอีกครับ ยังไงโอ้โหไหลไม่อีกครับ ยังไงเอาเรื่องนะตุ่มอยู่นะตุ่มตั้มอยู่นะยังได้อยู่ยังได้อยู่โโอ้หดอกนี้ เคมามาครับยังไงโอ้โหไม่ไหลต่อนะโอ้ยเดี๋ยวนี้โอ้ยเดี๋ยวนี้เต็มเต็มมาอีกครับมีอีกเปล่าโอ้ยเฮ้ยไปดิแคตเตอร์สองตัวอีกแล้วมาให้หวาดเสียวอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้ก็สองตัวอีกแล้วโอ้ยไหลดอกนี้ยังไงได้อยู่นะดอกเมื่อกี้นะ ไปครับมุมอยู่ครับ ไปครับยังไงโอ้โหตรงนี้เต็มเต็มอยู่นะอืมไหลต่อครับติดมาครับเมื่อกี้ก้าวมาอีกครับ ยังไงครับไหลต่อไหมไม่ไหลนะโอ้โหตรงนี้เอาเรื่องโอ้โหไปครับไปเว้ยไปครับมีเปล่า เฮ้ยจะหมดวะเฮ้ยวิเปิดทโบเมื่อกี้เอาเรื่องเลยนะ ขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เบ็ดเก้าบาทนะ ขอกลับไปที่เลขมงคลเหมือนเดิมก่อนนะโหยทดถอยกันเมื่อกี้ ห้าไปหน่อย ไปอีกห้าสิบหมุนไปได้ไหม ไปครับ มา มา ลงเลย ลงเลย ุ้มโอ้โหตรงนี้ไหลไปอีกครับ ไหลไปอีกครับ มีมีวายมปอีกครับยังไงโอ้ไม่ได้ใช้นะเมื่อกี้เฮ้ยเงียบจังเลยอะชุดใหญ่ไหมชุดใหญ่อยู่นะชุดใหญ่อยู่นะเอาอีกครับ ไหลไปอีกครับโอ้โหเอาเรื่อง เอาเรื่องอยู่นะอุ้ยไหลอีกครับ โอ้ดอกนี้มีต่อโอ้โหดอกนี้เต็มกระดานครับ ชุดใหญ่ชุดเบิ้มมาแล้วครับ ชุดใหญ่ชุดเบิ้มมาแล้ว โอ้ยสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะห้าร้อยสี่สิบสามบาทนะ อ๋อเรื่องเอาเรื่อง ต่อครับ ต่ออุ้ยยังได้ต่ออีกนะ อือหือดอกนี้ หลายต่อครับ มา มีไว้มาเอาเรื่องนะ โอ้โหดอกนี้ ไปครับ โอ้โหตรงนี้เต็มกระดานนะ โอ้โห ชุดเลิบชุดเลิบบอกเลย ชุดเลิบอ่ะ โอ้โห ไหลต่ออีกสวยๆครับ โอ้เว้ยนีเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะห้าร้อยสี่สิบสามเอ้ยสี่สิบเจ็ดบาทนะ ต้องขออภัยด้วยนะ ไปครับ ต่อครับโอ้ยไหลไปครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะ ไป ต่อครับ ต่อ เฮ้ย มา มีกาวมีกาวเฮ้ยเม็ดเก้าบาทมันเอาเรื่องจริงทำให้ผมฟื้นฟูขึ้นมาได้นะ ไปดิไหลต่อดิ จะไปรอหมีอ่ะไปครับเบ็ดเก้าบาทนะเบ็ดเอาเรื่องนะเลขมงคลนะ ใครที่สนใจอยากลองเหมือนผมได้นะ เบ็ดเก้าบาทนี่แนะนำอยู่นะเบ็ดเก้าบาท เข้าเข้ามือผมดีนะเบ็ดเก้าบาท เข้ามือดีแบบนี้ก็ต้องก็ต้องซื้อสิ ขออนุญาตซื้อฟีเจอร์นะ ไปครับ เอาเรื่องนะ เอาเรื่องแปดหมุนหน้าไป วางมายิงครับวายมหมครับ ยิงตุ้มตุ้มตุ้มอีกแล้วครับโอ้โหตรงนี้หรือว่าพลตุ้มยิงครับ ยิงเอายิงเอาครับ โอ้โหอ่ามาครับโอ้โหชุดใหญ่ชุดใหญ่อ่ะบอกเลยอือหือลงมาสักทีเถอะเต็มเต็มอ่ะอ่าม่มีวายมาเชื่อมโอ้โหตรงนี้เต็มกระดานมานะโอ้ยได้อีกนะยังได้อยู่นะ ไม่ได้แล้วไม่ไหลต่อนะรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต229นะเคมาครับก้ามาต่อครับ เอาเลี่ยงเอาเลี่ยงปังดอกนี้โอ้โห ได้ใช้ไว้โอ้โหเต็มกันดานนะดอกนี้ได้ใช้อีกครับโอ้โหยังได้อยู่โอ้โหยังได้อยู่นะไวไหมาอีกดอกนี้ยังไม่ใช้นะ อือืชุดมันเลิศอีกแล้วนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ589 นะ ไปกันครับ ต่อกันครับ เอาเลยรู้เรื่องครับไหลต่อครับโอ้โหหมดแล้วครับ อีกหมุนสุดท้ายนะ โอ้โหชุดเบิ้มนะดอกนี้ มาอีกครับ ชุดเบิ้มไหม โอ้โหไม่ได้ใช้นะ โอ้โหสำหรับดอกนี้ เงินรางวัลซุปเปอร์ไม่กะ526 บาทนะโอ้ยเอาเรื่อง เอาเรื่อง สำหรับเงินรางวัลรวม 1,541 บาทนะ ชุดใหญ่ ชุดใหญ่ เนี่ย วันนี้เบ็ดเก้าบาทผมมา ผมก็ปั่นเบ็ดเก้าบาท ขออีกสามสิบหมุนนะเบ็ดเก้าบาทนะ ทรงดีแล้วนะ ทรงดีแล้ว เอาเรื่องนะ อุ้ยมา มาอีกแล้วนะ ชุดเบิ้มครับ ชุดเบิ้มโอ้ยอย่างนี้ไกลไปโอ้ยได้ใช้อยู่โอ้ยได้ใช้อีกไหม โอ้ยได้ใช้ถึงด้วยยังไง ยังได้ยังได้ใช้อีกครับ ยังได้ยังได้ใช้อีกครับ เอาเรื่องนะ ุดใหญ่อยู่นะเมื่อกี้นะโอ้ยมาต่อมา ไหลอีกไหมมีอีกไหมไหลอีกไหมไหลอีกก็ได้นะ มีก็ได้นะโอ้โหตรงนี้ชุดใหญ่เต็มกันดานนะโอ้โหตรงนี้วายสามตัวโอ้โหเต็มกันดานโอ้โหไหลอีกครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย โคตรสุดอะไรวะน่ะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์ไม่กาดเจ็ดร้อยแปดสิบนะ ไปกันต่อเลยนะไหลไปครับอาร์สแกตเตอร์เรียบร้อยลงมาเลยลงมาเลย แบบนี้โอ้โหไม่ลงนะ เสียดายอะลงมาเมื่อกี้รู้เรื่องสำหรับเอ้า ไม่ได้ใช้ใส่เมื่อกี้วาย โอ้โหเสียดายจัดอ่ะ มามาไปที่ทีเนี่ยปังเป็นไม้ตรงนี้ ชุดใหญ่นะเป็นไม้ชุด ชุดใหญ่นะ ตรงนี้ เต็มกระดานนะ อุ้ยตรงนี้ ชุดเบนเลิบดอกนี้ก็แฮปปี้มิลอยู่เหมือนกัน ดอกนี้ก็เต็มเต็มนะ เอาเรื่อง เอาเรื่องโอ้โหเอาเรื่อง ได้ใช้อีก โอ้โห เอาเรื่องอือหือ ชุดเบิ้มนะหลังนี้ไหลไปอีกนะ เอาเรียกนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์ไม่กะ861 บาทนะเอาเรื่องนะโอ้ยหมดแล้วนะผมผมต้องขอตัวไปก่อนดีกว่า ผมได้มาเยอะแล้ว เหมือนจะโดนสูบคืนยังไงไม่รู้ ขออนุญาตไปก่อนนะครับ